สมมติว่าเกิดล้างมาแล้วแบบเพ่รู้ตัวว่าหยิกสีผิดเราล้างไม่ออก นัดกันมาสองคนแล้วเราก็มาเจอคนกินอีกคนนึงก็เลยได้แฝดกินเลย ได้แปดกินเลย อันนี้คือมองเห็นไหมคะ อันอันนี้กี่นิ้วคะสอง ถึงเราไม่ใช่คัดจังแต่เราก็ล้างง่ายนะได้บูแย่ละ รับเข้าสู่รายการเบีย์คุดันค่ะ ตอนนี้อยู่กับมิโอกินะคะและนี่ก็คือลินเมลอนค่ะ เย้ตอนนี้เราอยู่กันที่งานคอนคอสกินะคะซึ่งตอนนี้อยู่กันที่ไหนคะ อ๋อบอกเลยว่าฮอใหญ่มากนะคะ ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองแ๋อไปแวบดูมาแล้วแหละใช่ไปแวบดูมาแล้วแบบใหญ่ๆจริงแล้วคนในงานแบบอลังการมาก แล้ววันนี้เราก็อลังการไม่แพ้กันหมดตัวแลอวเลยสวัสดีค่ะ วันนี้เดย์ค่ะ ้นะคะเป็นช็อกโกมินนะคะอ่าอุ้ยเข้ากันอยู่นะ ดูอร่อยอยู่นะคอนเซปต์ของรายการเราวันนี้เนี่ยเรามาในหัวข้อที่ว่าระหว่างอนิเมะแนว โรแมนติกสุดแววกับ แอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยเรามาถามเลเยอร์ว่าเลเยอร์เนี่ย เขาจะเลือกอะไรกันอ่าและนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกไหม เรายังมีเกมจากทีมงานด้วย วันนี้เราได้รับภารกิจที่จะต้องส่งต่อแหวนเว้ยแบบนี้เลยนี่อ๋อ นี่กติกามีอยู่ว่าจะให้เราทั้งสองคนเนี่ยหมุนวงล้อ ซึ่งในวงล้อเนี่ยก็จะมีตัวละครต่าง ๆ อยู่ ภารกิจของเราก็คือ เราเนี่ยจะต้องเอาแหวนไปให้ตัวละครที่เราสุ่มได้ ใครหมดก่อนถือเป็นผู้ชนะ แต่สำหรับคนที่ยังเหลือแหวนก็ถือว่าจะเป็นผู้แพ้ ซึ่งผู้แพ้เนี่ยก็จะต้องทำตามบทลงโทษของผู้ชนะ เตรียมเข้างานเลยทุกคนไปดูเลเยอร์กันดีกว่า ไปกันเลย ลากมินไปไกลสุดจุดจุดจุดจุดทจุดุดบายบายเลมอน เราเจอกันอีกแล้วเนอะเราจะเจอกันทุกงานเลยใช่ไหม ใช่แล้วค่ะตามตามไป วันนี้วันนี้มาคนเดียวเนี่ยวันนี้มาคนเดียวทำไมมาคนเดียวคะโดนก่อกระบดยึดเรือไปแล้วมาใหญ่ขนาด เอาเส้นผมนะผูกกับเต่าทะเล และเต่าทะเลลากมาจากแคริบเบียนโอ้โไกลมากมาไกลมากไกลใช้เวลาเดินทางนานไหมคะเนี่ยไม่นานไม่นานสองสามปีเองอ่าก่อนเร็วหนึ่งนะเร็วอยู่อ่ะแล้วแล้นี่มาหาเจอลูกเรือในงานเมื่อไหร่นะก็ว่าเจอใครก็จะเอาไปหมดเลยพิพธีกรพิธีกรแถวนี้ว่าเราขึ้นเรือให้หมดเลยยไปไหนอุ้ย เห็นอะไรวะแว๊บบอล ว่าแรงบันดาลใจในการแต่งตัวละคระตัวนี้เหรอครับ มีคนบอกว่าเราหน้าคล้ายคล้ายไม่คล้ายก็ดูผลมาเองคนนี้เดฟหรือเปล่าคะเนี่ยเข้ากับขาคนนี้ดีกว่าครับเราหางอนิเมะแนวเราไปติดสุดแบ้วกับอนิเมะแล้วแอคชั่นสุดมันชอบแบบแน่นอนว่าหน้าเราออกจะโหดขนาดนี้ เราคงจะเลือกแอคชั่นไปไม่ได้มันต้องเลือกโรแมนติกสุดแบ้วอยู่แล้วครับทำไมอะคะ เรารู้สึกว่า เราเครียดมาเยอะแล้วชีวิตมันเครียดมันจะไปเจอแอคชั่นอะไรอีกในในกระตนกระตูนนะก็แบบแบวๆโรแมนติกโรแมนติกไม่ก็แฟนตาซีแบบโลกสวยไปเลย แล้วเรื่องที่ขัดอยู่นี่คือแอคชั่นหรือว่าแบวคะอ่ะอันนี้แบ๊วแบวแบวแบวมากแบวมากแต่ว่าหักหลังกันทั้งเรื่องขอสามคำให้กับความหักหลังกันทั้งเรื่องหลยค่ะคนเหลี่ยมมาก มติกสุดแล้วกับแอคชั่นสุดมันเนี่ยแน่นอนว่าต้องแอคชั่นสุดมันตามเรื่องเลยใช่ค่ะใช่มันมากเรื่องนี้อย่าลืมไปดูนะคะกับใครใครใครฟอร์ดเฟรนเจอร์กับเธอตอนนี้ก็ชอบแบบแนวแบบเรือาสร์มากกว่าเป็นตอนหรือเปล่าใช่ใช่แบบชอบมากขอสองคำให้กับอนิเมะที่อบรักน้องเดย์ค่ะ แล้วกันขอขอชินเน่แบบสุดกันให้เกงใจใครก็ก็พี่ตะโกนแบบชินเน่เราน่ะเจอโกโจเต็มเลยแต่เราจะไม่บอกมิวากิค่ะทุกคน เราเจอแบบว่าเจอแบบร้อนต่อมอแต่แต่ว่าเราจะไม่บอกมิวากินะคะ เพราะเรายังหาดาวเมียนยังไม่เจอเลยวิมิวากิมา A few moments later อะไรโอ้โห ไอ้มันจะแม้ไปถึงไหนเนี่ย จะมอบแหวนให้ค่ะทำมิชชั่นในวันนี้ ใส่แหวนได้ไหมคะ ฉันว่ายินดีให้กับรักที่สดใสอันนี้อะไรคือแรงบันดาลใจในการคอตตัวนี้คะเขาหล่อค่ะสั้นๆง่ายๆ เขาหล่อระหว่างพีิเมะแนวล้วมันติดสุดแล้วกับ แอคชั่นสุด าชอบแบบแอคชั่นะแอคชั่นสุดคะรู้สึกว่ามันเสพภาพได้แบบว่าเล่นไหลแล้วก็รู้สึกว่ามันไปกับมันโอ้ยขอสามคำไเลยนะขอสามคำให้กับตัวละครนี้ดิอ่ะ นึกไม่ออกนึกไม่ออกโอเคขอาคพอดีคุณ่ะคือนัดกันมาสองคน นัดกันมาสองคนแล้วเราก็มาเจอคนกินอีกคนคนกินอีกคนนึง ก็เลยได้แฝดกินเลย วันนี้นะคะ วันนี้เรามีคำถามสุดพิเศษ อ่า มาถามทุกคน ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรคะกินขนมจีนครับกินขนมจีน จีนทำไมกินขนมจีน เป็นมื้อเช้าเขาเนี่ย ก็ย่าย่าทำให้ครับโอ้ย่าทำให้ ถามว่า ตอนเย็นกินข้าวกับอะไรดีะตอนนี้คิดไม่ออกน่าจะเป็นของหวานครับ ของหวาน ถามจริงจังดีกว่าระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแป๊วกับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครจะเลือกอะไรคะดูดันไม่เกรงใจใครครับดูดันไม่เกรงดูดำไม่เกรงใจใจฟอร์เรเจอร์แรปเตอร์ครับ ชอบโรแมนติกมากกว่ารู้สึกดูแล้วผ่อนคลายมากกว่าเบาสมองเนาะชอบเป็นแนวโรแมนติกเหมือนกันครับเพราะว่าดูแล้วผ่อนคลายแล้วก็จะได้จี้ใจคนโสดของเราด้วยโอ้อันนี้ก็สาดิตไปอีก ขอ คนละสามคำให้กับงานนี้เดี๋ยวชอบมากครับคิดไม่ออกอ่ะครับงานวันนี้หรอหล่อเท่ครับ หล่อเท่ครับชอบสายโรลิต้าครับผม แบบชุเป็นน่ารักดีแบบฟุ้งฟิ้งแบบหวานๆแล้วเขามาน่ารักจริงคนนี้ นิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ้วกับแอคชั่นสุดมันเนี่ยแบบดุดันไม่เกรงใจใครชอบแบบไหนคะขอแนวแอคชั่นก่อนครับพอดีแต่ก่อนผมไม่ชอบแนวแอคชั่นมันมันตึงๆครับผมช่วงนี้ะครับก็จับไปให้กระสุนครับผมชอบตัวละครอะไรในนิสณโนอกอะในสโกะครับผมนั่นเราน้องน่ารักนาก็กมก็มีแพนอยู่ครับผม อาจจะเร็วๆนี้ก็ได้รบผม อมให้กับในแอคชั่นผิวดำแบบไม่เกรงใจใคร มันตึงมาก มันตึงมากค่ะ ก็หลังจากเมื่อกี้นะเพิ่งเจอโกโจไปใช่งงมากขวางยังไงก็คือแบบหันซ้ายหันขวาเจอหมดงงอาคุณต้องสุดหมายแล้วแหละมาถอยได้ดังนี่ยมาเนี่เี่ยเอางี้ดีกว่า หลังจากที่เมื่อกี้มีว่าขี่ได้ไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีดวงไม่ไหววะเราสมัยดีกว่าแคมแพเด แฮมแฮมแฮมเฮ้ยหมีโดนยัดกันเดย์เขาจะเลือกใครต้องแข่งกันจีบนะ ได้ เราไป เราไปหาน้องเดย์ดีกว่าไปน้องเดย์คะถึงเราไม่ใช่คัดจังแต่เราก็รักงายนะได้ดูืเนี่ยละ ถึงเราไม่ใช่คัดจัง แต่บ้านเรามี Wi-Fi ฟรี คิดดีๆตอนนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงรู้ๆกันอยู่เศรษฐกิจบ้านเราพัทดงได้ปะบ้านเรามีชานมไข่มุกนะเฮ้ยรอได้ของกินแบบ้บ้านเรามีแมวด้วยนะย่อหมอย่อหมอบ้านเรามีไดโนเสาร์โอ้โหแบบนี้แบบนี้บ้านเรามีคัดจังนะบ้านเรามีคัดจังนะตายแบบนี้ก็ต้องไปหาคัดจังอยู่แล้วต้องน้องมห่คัดจัง ขอบคุณใส่ไม่ได้ให้น้องแพนตี่ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ อยากถามทุกคนนะคะว่า ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันทุกคนชอบอะไรคะ ไม่ทั้งคู่ได้ไหมครับ อ่าขอแบบเมฆกับจิกหน่อยเถื่อนๆหน่อยะครับฉันเรื่องอะไรบ้างคะ อ่า ทุกคูณก็ได้มั้งครับอ๋อทุกคนดูได้ทุกแนวเลย เรื่องในดวงใจอ่ะมีไหมในฮีโร่ในฮีโร่สร้างตัวเลือกใหม่ได้ไหม อันนี้ไม่ดราม่าทำลายตับ ทำไมอะรู้สึกว่ามันทำให้รู้สึกดิ่งๆดีชอบชีวิตก็ไม่สดใสแต่หาอะไรที่มันทำให้หนักกว่าเดิม ชอบเราต่อสู้แอคชั่นเนี่ยครับเร่นงฉลาดเลยครับ ก็เลยบอเป็นคนชวนทุกคนมาคอร์สใช่ไหมหัวตี้หัวตี้ คุคุณนะ เอ้ยคุณคุณนะเนเราเคยเจองานบริยาหรือเปล่านะอุ้ยมโนมะช็อตช็อตเพื่อนให้ดูหน่อยโรเกมาสตまเน่ อยากถามว่า ระหว่างอนิเมะแนวโลกเด็กสุดแล้วกับ แอคชั่นสุดมันเนี่ยเรื่องอะไรดีโอ้ยนี่ต้องโอ้ยกได้หรอการอยู่แล้วมั้ยใช่แอคอยู่แล้วการค่ะมีมีอนิเมะในดวงใจแล้ว โอ้ยแต่งมาบ่อยขนาดนี้ก็จะรู้ ยเพลินเราแอคชั่นอยู่แล้วแต่งขนาดนี้ชอแอคชั่นกับตามีติดตามีติดโจโจ้ล่าข้าบศตวัดมากสามคำให้กับตัวละครของตัวเองที่วันที่ขอหนมันดู่อแม่รักหนูแม่รักหนู แม่รักหนู ขอสามคำให้กับมือเช้าวันนี้ มือเช้าวันนี้เหรอคะ อิ่มมากค่ะ ขอสามคำให้กับการเดินทางวันนี้รถติดโคตร รถติดโคตรเอ๊ะแล้วกันแล้วไว้ เฮ้ยอิบเต็มงานเลยค่ะมาเฮ้ยตื่นเต้นอะอ้อาจารมอหาก่อนเลยสิงเธอมาเห็มาดิมิชันมาค่ะ ให้แบบว่าให้แหวนให้แหวนใช่ให้แหวนกับเจนจิอ่ารับแหวนขอบคุณครับ อันนี้เหมือนบ้านปะเนี่ยอุ้ยได้ก็ได้นะอุ้ยตายแล้ว虜になってしまえばきっとこの充実するのもนานไหมคะอ่าจริงๆทำหนึ่งอาทิตย์ฮะแต่ว่าขี้เกียจลงสีไปสามอาทิตย์อันนี้ลงแบบลูกๆแล้วฮะเอาลูกๆแสดงว่าก็สุกอยู่นะกินได้ใช่สุกอยู่แล้วก็เสาร์อาทิตย์มากบอตะพวงอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับแนวแอคชั่นสุดมันเนี่ยชอบอะไรคะ อ่าตอบสองอย่างได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ต้องชุดวันอย่างใดอย่างหนึ่งเหรอใช่แล้ว เอ่อขอเป็นแนวแบบว่า แอคชั่นเลือดสาดดีกว่าใช่ประมาณนั้นฮะขอสางคมให้กับมากิมะค่ะ มันดุมากโชว์โชว์ตอนนี้เลมอนกำลังจะหมุนวงล้ออีกรอบแล้วนะคะคัดจังคัดจังคัดจังคัดจังเฮ้ยไม่ต้องเราต้องอีกแล้วเราต้องเราต้องแย่ง เริ่มแข่งกันถาม p o w ่าแล้วแนะนำชื่อสิ่งแนะนำหน่อยอ่าผมเอ่อริคุโรครับ เอ่อถ้าเรียกชื่อเรียกว่าเปาก็ได้ครับผม ร้องเพลงอะไรไปครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ร้องเพลงคิกแบ็กไปครับเรียกได้ว่าเป็นกระแสในช่วงนี้ถามความรู้สึกดีกว่ามีเจนจิด้วยมาเต้น โอ้ รู้สึกว่าแบบตัวเองก็แต่งไม่เข้าทีมหรอกแต่แบบพอพอเห็นแบบมีมีเดจิไปอยู่ข้างล่างมีเชนซอมแมนอยู่ข้างล่างรู้สึกแบบประทับใจเหมือนกันประทับใจครับผมระหว่างโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันชอบแนวไหนมากกว่ากันคะอยากเอาทั้งสองอย่างมาผสมรวมกันได้ไหมครับขอสองคำให้กับอนิเมะที่ชื่นชอบอ่าเดือดสาดมากสาดมากจากอ m o t ชั่นอลไลฟ์ฟิตเนสครับ ามดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกเพลงแนวอิมเมชั่นแนลมาร้องคะเนี่ย ส่วนใหญ่คนที่ขึ้นฟรีสเตจเนี่ยเขาจะเน้นเอนเตอร์เทนเน้น ให้ความสนุกให้โชว์พาวเวอร์อะไรแบบนี้ก็เลยอยากจะลองรสชาติที่แตกต่างไปจากที่ปกติเขาทำกันส่วนใหญ่แบบนี้ว่าเป็นยังไงครับโลลี่โลลี่โลลีหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไรแล้ว มาในมูดอารมณ์ไหนนะครับโอเคถ้างั้นเราลองกันแล้วเชิญรับชมได้เลยครับผมอ่า เมะแบบโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ย ชอบแบบไหนคะชอบแบบแอคชั่นดุดันไม่เกรงใจใครค่ะขอท่าได้ไหมคะ มันตื่นเต้นค่ะชอบแบบชอบความตื่นเต้นมากกว่าชอบแนวโรแมนติกสุดแบ๊วครับ มีเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงชอบแนวนี้ล่ะอ๋อเป็นเป็นคนหวานๆครับน่ารักนุ่มๆไม่ชอบความรุนแรง มีมดไหมคะเนี่ยอะไรมดไตหมดแล้ว ล่างกันล่ะอันนี้กี่นิ้วคะสองอย่าแก้กันระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันเนี่ยชอบแบบไหนคะแอคชั่นครับผมสนุกเนี่ยมันสามารถดูได้เรื่อยๆครับูใช่ครับไม่มีแนวที่ชอบตายตัวค่ะต้องต้องดูสตอรี่อีกทีหนึ่งอ่าส่วนตัวชอบแอคชั่นมากกว่า แต่ถ้าให้ดูโรแมนติกคอมเมดี้ก็ได้เหมือนกันขอ สามคำให้กับอนิเมะที่ชอบหน่อยได้ไหมคะ สนุกมากค่ะฮเฮ้ยชวนนเอนยขอเลย้ยมันจังโว้ยจังโว้ยขอแบบครคเตอร์คำจังได้ไหมคะชิเดไม่พูดเยอะคืออยู่บ้านหนูไม่ต้องอาบน้ำเฮ้ย แย่ปะเนี่ย อยู่บ้านเราไม่ต้องกินผักแต่ว่าบ้านเรามีแมวนะหนังใจมากเลยค่ะตอนนี้ข้าวพาวเวอร์ไม่กินผักอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดเลย ราเลือกเธอค่ะนหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแล้วกับแอคชั่นสุดมันดุดันจะเลือกอะไร แอคชั่นสุดมันแน่นอนค่ะ คือรู้สึกว่าแนวรักโรแมนติกมันค่อนข้างจะเฉยๆอะค่ะ มันหายได้ทั่วไปค่ะ ขอสาบความให้กับอนิเมะแนวดุดันไม่เกรงใจใครหน่อยค่ะ เลือดสาดมากเลือดสาดมาก คราวนี้เราจะมาสุ่มใหม่ โอ้มันลึกก็กึยข้าจ้งดิหมุนแล้วไปแล้วอ่ะอุตตะอุตตะอุตตะอุตตจะหมุนแล้วนะ ไม่รู้ออโอ้โหโทกะเยอะอยู่นะ เห็นอยู่นะวันนี้ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแววกับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใคร ชอบแนวไหนมากกว่ากันคะเราแต่อารมณ์มากเลยอะเอาแบบดุดันเลยกด้ ชอบแบบจุดดันชอบแบบจุดดันไม่เกรงใจใครค่ะ ชอบแบบชอบแบบจุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันค่ะ แสดงว่าวันนี้มาด้วยกันใช่ไหมคะมาผมมากับแก๊งตัวเองแต่ที่เขาหายไปไหนไม่รู้ วันนี้เก็บมาครับอ๋อดันก็ถามตัวเองครับเป็นเก่งอัตลักษณ์อะไรคะเนี่ย อัตลักษณ์จริงจังขอสามคำให้กับตัวละครที่ตัวเองค่ะ น่ารักมากค่ะ ตายแล้วค่ะ รอมากๆ องคะคนมันตึงโอ้คนมันตึงอ่ะโอ้ดูไปตัวทำภารกิจฮีโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมกลับบ้านแล้วมั้งไปเรียมเตรียมกลับบ้านแล้ววาตาชิวาคิตะมันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แล้ว เราก็ชอบในสไตล์คาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยครับ อันนี้คือทาสีนานไหมคะสองชั่วโมงครึ่ง โอ้แล้วคิดว่าจะล้างออกไปกี่ชั่วโมงคะล้างออกไปในสิบนาทีฮะอ่าเป็นถ้าสมมติว่าเกิดล้างมาแล้วแบบ ราะว่าหยิกสีผิดเราล้างไม่ออกค่ะร้องฮะระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับ แอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ย ชอบแนวไหนมากกว่ากันคะ ต้องดุดันไม่เกรงใจใครก่อนไม่เจอแล้วมีอนิเมะแนวแอคชั่นอะไรที่แบบอยากแนะนำให้ผู้ชมทางบ้านดูไหมคะแอคชั่นก็แอคแท็กของไททันฮะโอ้เลยกำลังตึงเลย ใช่กำลังตึงแล้วก็จะถึงไฟนอลซีซั่นสุดท้ายแล้ว ฝากรับชมด้วยครับ ก็อย่าลืมไปรับชมกันแบบพื้นีิสิก์กันด้วยนะคะ ด้วยรักและเป็นห่วงจากโอ้ยโหแบบว่ากลับบ้านไปล้างสีแล้วแบบรู้ตัวว่าใช้สีผิดแล้วล้างไม่ออกทำไงทำใจครับทำใจล้างไม่ออกก็ต้องล้างต่อไปครับ ไม่งั้นเราจากบ้านไม่ได้ครับไปทำงานไม่ได้ ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแป๊วกับแอคชั่นแบบมันดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยชอบแบบไหนนะทั้งโรแมนติกมีทางมาเทิลอย่างฟาออนไลน์ หรือว่า จะมีแบบโมเมนต์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าสู้แบบดูเดือดไปเลยก็จะมีดรากบอลแล้วผมชอบแอคชั่นสุด ๆ เลยดรากบอล อันดับหนึ่งในดวงใจดูแต่เด็กยันตอนนี้ก็ยังดูอยู่ชอบมาตลอด ขอสามคำให้กับอนิเมะในดวงใจหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับดู่ันเราใจ สอนอาร์ตออนไลน์สาำไม่ได้อะรักจีจี้ครับ ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๋วกับ กับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยชอบแบบชอบแบบดุดัน ไม่เกรงใจใครมาาเพราอะไรคะเพราะว่าเพราะว่าชอบความเราใจชอบความตื่นเต้นอะไรเยชอบแบบดราม่าหน่อยนิดนึงอะไรค่ะที่ชอบก็มีเชนซอแมนค่ะแล้วก็มาฮีโร่ค่ะรอบนี้ใหญ่จริงๆ ขอสาวคำให้กับแอนิเมชั่นแนวดุดันไม่เกรงใจใครนะคะขอแบบดุดันภายในสามสองหนึ่ง ์ดเรนเจอร์ค่ะยันไงวันนี้พรีเซนต์บูธนิดนึงค่ะว่าวันนี้ขายอะไรบ้างไหมอ๋อเป็นขายโฟโต้เซตขนาด4คูณ6ค่ะ เป็นใบละ40แล้วก็เป็นเซตละ 120ค่ะแล้วก็เป็น A4 ใบละ120ค่ะอ๋อนี่ก็มีของใหม่เป็น ชุดเคียวคาเนโกะวีทูบนะคะ แล้วก็มีเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวีทูบมีโชโตะแล้วก็มีมังคิโตร่ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแววกับ แอคชั่นสุดมันแบบดุดันชอบแบบไหนมากกว่ากันคะสำหรับเขาเขาชอบแบบแอคชั่นสุดมันหัวเป็นเจ้าหัวเป็นเจ้านะโรแมนติกก็รู้สึกดูแล้วอยากมีแฟนแต่ความจริงแล้วถามว่ามีไหมก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าระหว่างโรแมนติกกับแับแอคชั่นสุดมันโรแมนติกโรแมนติก รถมันโรแมนติกได้เลยทำได้รวมกลายเป็นว่าเป็นโรแมนติกสุดมันแล้วเลยพูดน้นดีกว่าว่าเจอแล้วเจอแล้วคอนนี้ิชชั่นมาจะหาตูนคาะค่ะ โอ้ยผู้ไหนเลยแล้วกันไหนวันนี้พรีเซนพูดูนไอนค่ะว่าวันนี้มีขายอะไรบ้างคะวันนี้นะคะก็จะเป็นขายพวกโบสไตล์ไอดอลโรจิต้าโรลิต้าค่ะสนใจแบบพวกโบหรือว่า กี่ยวกับอะไรที่แบบาเอ้ยลิปปิ้งอะไร่งเงี้ยชอบก็สามารถมาดูได้นะที่แบบระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเลยดุดันไม่เกรงใจใครโอ้ไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าส่วนโรแมนติก จะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่อ่ะขอสาวคำให้กับอนิเมะแนวดุดันไม่เกรงใจใครเลยค่ะภายในสามสองหนึ่งโหดมันหาได้ไหมได้มาก อันนี้ไหนพรีเซนต์บูธหน่อยค่ะว่าวันนี้ขายอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะอ๋อวันนี้เป็นที่นี่เป็นบูธคานิปานีนะคะ ก็คือจะขายรูป A4 แล้วก็จะมีโฟโต้เซตมีกาชาแล้วก็เป็นพลารอย์ค่ะ ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแววกับแอคชั่นสุดหวานชอบแบบไหนมากกว่ากันคะยากมากเลยอะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราอะดูดูการ์ตูนนอกกระแสใช่ จะมีซูซูมิยะฮารุฮีที่เป็นการ์ตูนเก่าอันนี้เราจะชอบมากแต่ว่าคือมันก็เข้ากระแสแหละแต่ว่ามันดูไม่รู้เรื่องก็คือสรุปว่าคือเลือกไม่ได้พวกไปถามว่าปกติเนี่ยจุกหรือปั่นคะจุกอย่างไม่เคยปั่นอ่าแล้วปกติเนี่ยดูอนิเมะอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะจะดูเป็นตามกระแสไปเรื่อยเออแสดงว่าเขาถามเขาสามารถตอบคำถามของเราในวันนี้ได้อ่าคำถามของเราในวันนี้นะคะ ถามว่าแอนิเมชันเรื่องแรกของญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใคร ชอบแนวไหนมากกว่ากันคะแบบแบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบ รู้สึกติดมากเลยครับตั้งแต่ได้ยินคำว่าดุดันไม่เกรงใจใคร ไม่ได้ชอบแอนิเมชันแนวแอคชั่นแต่ชอบแอนิเมชันแนวดุดันไม่เกรงใจใคร ดังนั้นขอสามคำให้กับแอนิเมชันแนวดุดันไม่เกรงใจใครเลยดุดันมากดุดันมาก เมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามาเล่นหลังกล้องเรา ไม่ได้เล่นดันไม่เกรงชอบแนวไหนมากกว่ากันคะแบบระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแล้วก็แอคชั่นสุดดุดันไม่เกรงใจใคร ชอบแบบไหนคะชอบแบบจุดันเขบกระโชกโคกาค่ะกระโชกค่าแล้วมีอนิเมะแนวแอคชั่นอะไรที่แบบว่าอยากจะแนะนำผู้ชมทางบ้านดูไหมคะเซนซอแมนค่ะ ตอนนี้กำลังมาแรงเลยโอ้ไม่แนะนำวันพีชหรอโอ้วันพีชค่ะอย่าไปดูเซนซอแมนนะคะดูพีชพีชชอบแบบอันแรกค่ะชอบแบบหวานก็แบบดูแล้วมันใจเต้นอะเริ่มเขินรงนีตรงนี้ดูพีชดูี้ ขอสองคำให้กับอนิเมะแนวดุดันไม่เกรงใจใครคนพีทมีอยู่จริง คนพีทมีอยู่จริง แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้แพ้แล้วค่ะ เป็นไง เป็นผื่นเลยปะแพ้ทำไปหมดเลย จริงบอกว่าให้ผู้แพ้เนี่ย เอาแหวนที่เหลือ เอาไปภกเขาขอแต่งงานคนใจคนหนึ่งในงานไปไปดูบทลงโทษกันดีกว่า าดนี้นะคะมีวากินะคะก็กำลังอะไรก็ไปดิ ชมกีฬามันๆนะคะอะไรอ่ะแล้วก็มาด้วยเอ็นดูเขาน้องเด เอาแล้วเอาแล้วนะจังหวะนี้นะเผลอแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะคะน้องเด น้องเด น้องเดน้องเดล้ว เป็นเป็นน้องเดในใจเราเสมอ น้ำโคตจนเหงื่อแตกเลยค่ะรู้สึกไงบ้างคตกใจใช่เกินนิดนึงเหงื่อแตกเลยโดนลงโทษก็คือระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับกับแอคชั่นสุดมันแบบไม่เกรงใจใครเ่ยชอบแนวไหนบ้างะชอบแอคชั่นแอคชั่นก็รู้สึกว่ามันสนุกดีอ่ะเวลาเวลาดูฉากต่อสู้เลยมีแบบว่าเรื่องไหนที่ น่าน่าจะเป็นเชนซอแมนของหนูจะเป็นชอบอนิเมะสุดมันค่ะ หนูรู้สึกว่ามันได้แบบว่า อินตามไปกับเรื่องราวค่ะพี่อะไกไดวงใจไหมเนี่ยเรื่องนี้แหละค่ะอ๋อมีสุดท้ายไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสามคำให้กับอนิเมะแนวที่ชอบหน่อยค่ะขอแบบดุดันไม่เกรงใจใครค่นีนสามสองหนึ่งสุดยอดมากสุดยอดมากเยี่ยมจริงจริง ลูกเสือหรือเปล่าเยี่ยมจริงๆไม่ได้นั่งอยู่ว่าว่าเออกำลังแบบอยากชวนน้องคุยกับเอย่อยวันนี้เป็นไงบ้างคะส่งมาวันนี้คุยอ่ะคุยกับเราก่อน มีคนแบบว่าทักเยอะะก็เยอะกว่าปกตินะคะ แล้วเราก็ทำหน้านิ่งใส่เขาทำหน้าแบบเมื่อกี้เลย ขอใหม่ได้ไหมคะ ระหว่างอนิเมะแนวโรแมนติกสุดแบ๊วกับแอคชั่นสุดมันแบบดุดันไม่เกรงใจใครเวนเดย์เนี่ย ชอบแบบไหนคะไม่มีแนวอื่นหรอไม่มีแนวอื่นหรอแนวอะไรดีเพิ่มเลือดสาดให้กันอ่ะเพิ่มเลือดสาดให้กอันเลือดสาดต้องเลือดสาดเท่านั้น เรื่องอื่นไม่ดูไหนๆก็ไหนๆแล้วให้อธิบายถึงข้าวเช้าวันนี้หน่อยค่ะ คนคน คน คนเขาทำเนียเธอก็ไม่คนใส่น้องกันถามก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเบียร์คุรอน EP ที่สามนั่นเองนะคะโอ้หเป็นไงบ้างกอามาสักพักสกินแล้วก็แบบ งานใหญ่มาก แล้วแบบทุกคนสนุกสนานมาก ทุกคนดูดันกันหมดเลย ใช่บอกเลย สปอนต้องเข้าอ่ะ ถูกต้องแน่นอนว่าสปอนของอร์ดเรนเจอร์นะคะ สามารถติดต่อได้นะคะที่เพจมิวากินะคะ ทั้งทางด้านล่างนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเรามีกิจกรรมมาฝากค่ะ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะ โดยการแชร์คลิปเบลคุรัน EP นี้ลงหน้า Facebook ของตัวเอง อย่าลืมตั้งโพสต์เป็นสาธารณะนะ พร้อมกับติดแฮชแท็กเบลคุรัน X c o s c l a s s i พร้อมตอบคำถามว่าคุณเนี่ยชอบอนิเมะแนวไหน เรื่องอะไรแล้วก็เพราะอะไร ก็สำหรับใครเนี่ยที่ตอบคำถามได้โดนใจพวกเราชาวเบลคุรันเนี่ย ก็รับไปเลยสินค้าจากเหล่าเลเยอร์ ที่เราไปสุ่มกาชามานั่นเอง อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆนะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีของทางงานคอนคอสกิด้วยนะคะ ขอบคุณมาในที่นี้นะคะได้เราเปียวในนี้ด้วยได้เจอเลยเยอะมากมายได้เจอเปียวด้วยกันครั้งหน้าเนี่ยหูเราจะไปเปียวที่ไหนกันอีกก็ต้องติดตามกันเนาะว่าแบบใครแบบชอบอะไรเงี้ยหรือถ้าครั้งหน้ามาเจอเราก็ทักทายได้เปียวพี่รันอะไรเงี้ยจะได้จบกันแบบดุดันภายในสามสองหนึ่งแล้วเจอกันนะคะพร้อมกันภายในสามสองหนึ่ง เบี้ยวคู่รันเบี้ยวคู่รันเบี้ยวคู่รันเบี้ยวคู่รันเดี๋ยวฟ้าถือว่าเป็นอะได้หมดเลยอเือเอาได้เผือเธอได้เธอเธอได้กูแล้วก็อ่ะเดี๋ยวกู